มาถึงหัวข้อสุดท้าย ในหน่วยนี้แล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการแทรกวัตถุในรูปแบบต่างๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ แทรกโค้ด HTML นะครับ หรือว่าจะอัปโหลดรูปจากเครื่องขึ้นมานะครับ แทรกเนื้อหาต่างๆเข้ามาแล้วนะครับ สำหรับวัตถุต่างๆ เนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งการแสดงผลได้ตามต้องการนะครับ ไม่ว่าจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งไหนนะครับ ่าหรือย่อขยาย หรือจะข้ามส่วนก็ได้เช่นกันนะครับอ่าวิธีการนะครับก็คือให้เราทำการเลือกวัตถุที่เราต้องการนะครับ สังเกตดูมอสมาชี้นะครับอ่าจากนั้นเราสามารถที่จะลากนะครับ ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ สังเกตดูนะครับในแนวตั้งนะครับ ก็จะมีแถบแนวการจัดวางตำแหน่งให้เรานะครับเราสามารถที่จะกดวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย ก็จะมีการจัดแนวมาให้เรานะครับ อันนี้อันนี้ก็ช่วยในการจัดวางตำแหน่งของวัตถุของเรานะครับ ในหน้าเว็บไซต์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ เรายังสามารถที่จะ ปรับแต่งย่อ นะครับ วัตถุก็ได้เช่นกัน นี่ก็เป็นการจัดวางนะครับตำแหน่งของวัตถุ ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของตัว Google Sites นะครับ ที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะใส่เนื้อหานะครับ ในหน้าเว็บของเราเนี่ย ได้อย่างสะดวกนะครับ แล้วก็เลือกวางตำแหน่งในตำแหน่งที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับ โดยการลากแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับ ซึ่งนอกจากที่เราจะแทรกวัตถุเข้ามานะครับ แล้วก็ลากวางตำแหน่งที่เราต้องการในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับ ตัว Google Sites นะครับ ก็ยังได้สร้างในส่วนของการออกแบบมาให้นะครับ ซึ่งจะอยู่ที่ในส่วนตรงนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ช่วยในการจัดวางองค์ประกอบของหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ย ได้อย่างรวดเร็วขึ้น เช่นเดียวกันนะครับก็ เราก็สามารถที่จะเลือกนะครับ รูปแบบการแสดงผลนะครับที่ทาง Google Sites เตรียมมาให้นะครับ อันนี้ก็เป็นแบบแรกนะครับ ก็สามารถที่จะใส่นะครับ ใส่รูปนะครับ แล้วก็ใส่เนื้อหาอื่น ๆเข้ามาได้นะครับ แล้วก็ใส่ข้อความเป็นส่วนชื่อเรื่องนะครับ แล้วก็ในส่วนของข้อความด้านล่างตรงนี้ หรือจะวางตำแหน่งลักษณะอย่างนี้นะครับ หรือจะมีเฉพาะรูปนะครับ เป็นรูปสามรูปใน แน่นอนนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เอามาช่วยนะครับในการใส่เนื้อหาได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ ตัวอย่างก็อย่างเช่น ด้านบนตรงนี้นะครับ ก็ใช้วิธีการโดยการออกแบบนะครับ โดยการเลือกการแสดงผลตรงนี้นะครับก็จะมี 4 ส่วน แล้วก็ใช้วิธีการ Copy Copy มานะครับ อันนี้ก็ ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างนะครับ ก็ ่าเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความไปได้เลยครับ อันนี้ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์นะครับได้ รวดเร็วขึ้นเช่นกันนะครับโดยการใช้ตัวออกแบบที่ทาง Google เตรียมมาให้ โดยที่เราไม่ต้อง เสียเวลานะครับในการลากวัตถุเพื่อจัดวางเองนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ผู้ใช้งานนะครับจะใช้วิธีการแทรกเข้ามาแล้วก็มาจัดวางตรงตำแหน่งตามที่เราต้องการหรือว่าจะใช้ในส่วนของตัวแม่แบบที่ทาง Google Site เตรียมมาให้ ก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาต่างๆ ลงในเว็บไซต์ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ